การสร้างแบรนด์ที่ดีก็เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ค่ะ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน อดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงรอจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสม แบรนด์ก็จะผลิดอกออกผลให้กับธุรกิจของคุณค่ะ มาเรียนรู้การสร้างแบรนด์ด้วยทฤษฎีต้นไม้ เพื่อจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ ภายใต้หัวข้อ ปลูกแบรนด์ให้ปลังด้วยทฤษฎีต้นไม้ค่ะ กับผมนะฮะจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะครับ ก็ CEO แล้วก็ Founder บริษัทบรามิซี่กรุ๊ปนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์แบบทฤษฎีต้นไม้นะครับ มาดูว่าทำไมวันนี้เนี่ยในแง่ของการทำธุรกิจนะครับ เราต้องนึกถึงการสร้างแบรนด์เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการเติบโตของธุรกิจของเรานะครับ แล้วก็ทำไมวันนี้เนี่ย แบรนดิ้งนะครับถึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลในโลกใบนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเน้นทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับในเรื่องของวิธีการสร้างแบรนด์ที่เราใช้ได้ผลมาแล้วกว่า 14 ปีนะครับให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆ ของเราในหลายๆรายนะครับ วันนี้ก็จะยินดีมากที่ได้มาแนะนำนะครับผู้ที่เข้าเรียนในคอร์สตรงนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับ ลองอย่อยเรื่องแบรนด์ให้เป็นเรื่องง่าย ๆสนุกนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่สามารถจับต้องได้มากขึ้นนะครับ ผ่านคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ ที่แม้กระทั่งเขาเป็นสำนักหมอดู ก็ยังสามารถสร้างแบรนด์ได้เลยนะครับ ลองไปติดตามชมกันก่อนที่จะเริ่มคลาสครับครับ ผมสมานตานเหิด เจ้าของธุรกิจ Holy Vision สถาบันร่างตรงที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแบรนดิ้ง หลายคนบอกแบรนดิ้งจวหัวมาก็น่าเบื่อแล้ว แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวลุงพูดเคลียร์ให้ฟัง รับรองพริ้วแบรนดิ้งคำนี้นั้นทาง American Marketing Association หรือ AM เอ้ยยากพอ พูดง่ายๆ ก็คือแบรนดิ้งคือบุคลิกของแบรนด์ ถ้าแบรนด์มันเป็นคน มันจะมีบุคลิกยังไง มันจะแตกต่างกับคนอื่นยังไง และเมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกยังไง ยกตัวอย่างเช่นนายไนกี้เป็นคนกระฉับกระเฉงพูดจริงทำจริง นายแอปเปิลเป็นคนล้ำๆกน้าแตกต่างรสนิยมดี นายฮาเล่เดวิดสันเป็นคนขึมขึมลุยลุยเก่าประสบการณ์ชีวิต ที่รู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะเขาสร้างแบรนด์มาคำถามก็คือ แล้วลุงจะเริ่มสร้างแบรนด์ยังไงล่ะ อันดับแรก ลุงต้องไปหาแบรนด์คอนซัลแทนมาเป็นที่ปรึกษา เขาบอกว่าแรกเริ่มนั้นต้องดูที่ STP ซึ่งย่อมาจาก segmentation targeting positioning อ้าวลุงน่าเบื่อมันมีประโยชน์จริง ๆ นะโอ้ยถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโถชิกชิก s e g m e n t a t i o n นี่แปลว่า การแบ่งตัวตลาด คือคุณต้องไปดูก่อนเป็นกว้าง ๆ ว่าประเภทสินค้าและบริการของคุณน่ะ มันมีกลุ่มเป้าหมายกี่ประเภท เช่น สำหรับธุรกิจสำนักร่างตรงของผมเนี่ย เมื่อสำรวจตลาดแล้ว ผมพบว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ผมชีวิตแย่หาทางแก้ไม่ได้ กลุ่มที่ป้าขาหัวอยากรวยข้ามคืน และกลุ่มที่ผมคนเมืองที่มาเนี่ยจำเป็น แบรนด์ลุงนั้นเลือกที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่3การล็อกเป้าเนี่ยเขาเรียกว่า targeting ซึ่งถามว่าทำไมถึงเลือก target กลุ่มนี้ ลุงขอตอบว่า เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง เหมาะจะลงทุนด้วย ทั้งยังเป็นกลุ่มที่สำนักอื่นไม่ค่อยสนใจนะัก บางเจ้าเนี่ยไม่เชื่อด้วยซ้ำว่ามีกลุ่มลูกค้าคนเมืองด้วย เท่าที่ลุงสังเกตเนี่ยพวกเขาก็ชอบเรื่องทำนองนี้เหมือนกันนะ เช่น ชอบเปิดเน็ตดูดวง หรือไปบนบานตามที่ต่าง ๆ แต่ที่เขาไม่ค่อยไปสำนักร่างทรง หรือแอบแอบไปเนี่ย เพราะไปแล้วไม่เท่ดูงมงายเสียลุกกลับกัน ถ้ามันโมเดิร์นขึ้นมา พวกเขาก็อาจไปใช้บริการกันมากขึ้นก็ได้ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อที่สามนั่นก็คือ positioning หรือการวางตำแหน่งตำนักร่างตรงของลุงให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นทาร์เก็ตที่ลุงวางไว้เขาชอบไลฟ์สไตล์เก๋ไก๋ดูดี ดูทันสมัย ลุงก็ต้องมาทำตัวเองให้โมเดิร์นเซตระบบบริการให้ดีฉับไว ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสถาบันกำหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพ และเรียกตัวเองใหม่ว่าเป็น Spiritual Consultant Institute โอเค ลุงได้วางรากฐานของแบรนด์ไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อไปคือการดีไซน์ แบรนด์โดยละเอียด แบรนด์ดีไซน์เนี่ย คนทั่วไปอาจจะคิดว่าเป็นการดีไซน์โลโก้เฉยๆ แต่ผิดถนัด สมมติว่านี่คือในสักทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเลือกคือตัวตนของเขา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ ปากกาที่ใช้ กิจกรรมยามว่าง สถานที่ที่อยากไป ทัศนคติด้านชีวิต ชีวิตดีนักนะมึงแต่ก็นั่นแหละ ทุกอย่างสะท้อนความเป็นสัก แบรนด์ก็เช่นกัน แบรนด์คือประสบการณ์ทุกด้านที่สัมผัสได้จากแบรนด์นั้นๆ หรือ total brand experience ฟังรู้เวอร์วังนะ แต่มันใช้งานได้จริง เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะออกแบบแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องพิจารณาถึงสองจุดดังนี้ ข้อ 1. ฮาร์ดแวร์ หรือพวกของจับต้องได้ เช่น อาคารสถาบัน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแบบพนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน ผลิตภัณฑ์ ข้อสอง้อแฝรหรือพวกของที่จับต้องไม่ได้ เช่น บรรยากาศและจุดขายการพื้นตัวของบุคลากร ระบบการเลือกบุคลากรเป็นต้นอ้อยเลยแต่ยังไม่จบ ยังมีอีกสองสิ่งที่แบรนด์คุณจะต้องมีนั่นคือวิชั่นและมิชชั่นเอาง่ายๆวิชั่นคือคุณมองแบรนด์ของตัวเองว่าจะเติบโตไปทิศทางไหนกัน เช่นว่าวิชั่นของลุงคือทำให้สังคมเต็มไปด้วยคนที่มีสุขภาพจิตดีมิชชั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดหมายนั้นๆ เช่นมิชชั่นของสถาบันลุงคือ พัฒนาตำนักร่างทรงให้เป็นที่พึ่งทางใจที่คนเข้าถึงได้ง่าย การมีวิชั่นและมิชชั่นที่แข็งแรง นอกจากจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่แบรนด์ควรจะเดินไปแล้ว มันยังเป็นตัวกั้นทางที่ไม่ควรเดินไปอีกด้วย เช่นสำนักร่างตรงของลุงมุ่งเน้นการใช้ความเชื่อความศรัทธามาสร้างความสุขจึงไม่ใช้มนต์ดำหรือการทำไสยาตา์มาทำร้ายคนอื่นแบบเต้เฮ้ย จบเรื่องแบแล้วอ่ะสรุปนะ อ่าครับแล้วก็จบไปกับตัวคลิปวิดีโอที่เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ผ่านโพลิวิชันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับ แต่ว่าเราพยายามเนี่ยถ่ายทอดอันอันนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐนะครับของทาง TCDC นะครับหรือ Thailand Creative Design Center นั่นเองนะฮะซึ่งพยายามจะให้เห็นว่าเรื่องแบรนดิ้งวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโลโก้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องของตราสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของงานดีไซน์ แต่มันคือทั้งหมดในการกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจเรานะฮะที่ว่าเราจะมุ่งสู่ทางไหน ตัวตนเราคือใคร และเราเองสามารถที่จะให้คุณค่าอะไรกับผู้บริโภค ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหลักๆ เรื่องนี้นะครับ วันนี้ขออนุญาตแนะนำสักนิดหนึ่งครับว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะฮะในส่วนบริษัทเราชื่อบารามิซีเราก็มีแบรนด์ของเรานะครับ มาจากคำไทย ๆ ชื่อคำว่าบารามีบวกสีนะครับ หรือสเตรทแบบอิตาลีก็คือบารามิซีนะครับลูกตาสัญลักษณ์เราก็มาจากดราก้อนถ้าในรูปแม่น้ำโขงก็เรียกพญานาคนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกถึงเรื่องของความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของในย่านภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับแล้วก็การสเตทแบบอิตาลีก็เพื่อให้เห็นว่าพวกเราไปสู่ระดับโลกระดับสากลได้อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ผมก็เป็นวิชั่นของบริษัทนะครับ ก็คือ invent the future beyond expectation นะครับ เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นแค่บริษัทที่ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์หรือแต่งตัวให้ลูกค้านะครับ แต่เรา เป็นบริษัทที่คิดอินโนเวชันใหม่ๆนะครับเพื่อสู่โลกอนาคตนะฮะนี่เป็นหน้าตาแคลอนของเราทั้งหมดนะครับ ซึ่งบางแบรนด์ก็ดูในแง่ของกลยุทธ์แบรนด์ บางแบรนด์ก็ดูเฉพาะเรื่องดีไซน์นะครับ ซึ่งแล้วแต่ว่าปัญหาของแต่ละลายเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็คือเป็นคลแอนเราภาพรวมทั้งหมดนะฮะ หลังจากที่เราได้รู้จักนักสร้างแบรนด์มืออาชีพ อย่างคุณจุลเกียรติสินชัยชูเกียรติกันไปแล้ว ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะ รับรองว่าในหัวข้อ Social Entrepreneurship จะต้องมีเทคนิคการสร้างผู้ประกอบการชุมชน หรือว่า Community Startup มาฝากกันอย่างแน่นอนค่ะ